ย่าโยเฮลยน่ารักจิงจริงๆอยากอัดคลิปนะนที่ให้เล่นคนแคสแต่โปรแกรมเสือกมีปัญหาก็เลยเล่นก่อนเลยก็ได้ ไม่เป็ไรเราอัดให้อัดให้ขอบคุณหลายๆอัดให้เราด้วยอย่าลืมแท็กมาหาเราด้วยนะไม่ส่งไปรอไปให้ โอเคมัโหดโหดไปโหดไป เอาเพลแล้วไปแล้วอ่ะจะได้เพื่อนิวจีเจคือเขาเขายิ่งกว่า G4 แน่ๆโห g ีเลยว่ะอ้เจอผู้จีจีจีเลยนอนจเอีเก่งแล้ว GG easy กูนี่แหละี a s y อืม ไม่ไม่ดีมั้งพูดเรื่องนี้ เออออใหญ่บีัมบีมทำอะไร บีมฮะไม่ไอ้นี่มันเป็นอ่ะมันหลบหลังคีบอ่ะบีมเลือดเลือดเราบีมเป็นคัพเค้กแล้วเดี๋ยวีซ c ฝั่งนั้นมันออกเฮียอะไรเนี่ยเป็นเกอร์ไงเร็วอ่ะเเร็วครับ โอเคครับเก็ตเอาเอาแดกเกอร์มาปาปาหัวทิมใช้ธนูไม่ใช่เหรอออกดาบไปทำไมอ่ะก็เอาดาบมาใส่ยิงธนูแทนไงแทนูเนี่ยเรามีมังกรเราจะออกดาบมันทำไมเราไม่รู้เลย เดินมาทำไมอ่ะไม่เอาออก เอาก็เอาน้ำตาจนวินาทีสุดท้ายยิงผู้ยิง ได้ สามชีวิตเพื่อสปอร์ตมันคุ้มปะเนี่ยหรอ ุ้มไหมถามจริงจากใจหมดชีวิตฉันให้เธอ What the fuck แต่วันนี้หัวใจจะให้เขาให้ใครอ่ะ เออวะให้ใครวะพ่อฮะตายพ่อไปไหนอ่ะพ่อพ่อตายนี่วะถ้ามีหวานละปากหน่อยก็ดีนะตรงไหน ไหนก็ได้ ตรงตรงนี้ก็ได้อารูรูไม่ตรงตรงนี้ก็ได้อารูตรงนี้ก็ได้อารูรูไม่ชอบมาอยู่อะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไหนก็ได้ไงีโดตรงไหนก็ได้ผักหวานตรงไหนก็ได้ เอาอันตีแอดไปแล้วนี่จ้าอย่างนี้นะ เกียร์หลบนะ ไปอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกระโดดไปทำไม ยูสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งอย่าอย่าอย่าอยู่บนสองตัวสู้บีมบีมมันอยู่กับป้อมกูจะเอาอะไรไปสู้มันวะ กลับเลยกลับสามเขาปะโคบ้างเดินเล่นแหละที่อยู่บนเป็นเัพเค้กเดินด้วยกันแบบเอนเพื่อนกันอ้าว ไ้ไม่ได้เห็นไหมเห็นนะเห็นนะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้เออมองข้ามไปเราจะมองข้ามไปทำเหมือน้ามให้แล้วบนนี้เขาแบบชิวๆโมง้าชิวนะหรอบจีโม่เนี้ยนะจีโม่อ่านี่แหละอ้าวทำไมสองอ่ะทำไมดาเลตตายสองอ่ะเพราะมันตายสองอ่ะโอ้มันตายเพราะอะไรล่ะ เห็ดอาสัตว์เพราะโดนเพราะโดนฆ่าตาย เห็ดก็ตาย บีม บีม มา บีม มา ไม่มา ไม่มา โอ้ อ้าวนี่แหละฆ่าตัวนี้ก่อนเลย ไวโกดพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่ จะเย็นเย็นไงขอขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่แล้วก็ตีตัวเล็กฮิวให้อ่าลาก่อนนะครับผมป๊อปปี้คลามรืมตัวแล้วป๊อปปี้ก็ลืออยู่ตีเลยตีเลยตีเลยตีเลยตีเลยตีเลยตีเลยตีเลยตีเลยมาโอ้แล้วทิ้งกูไว้ในป้อมาหรอ รักมาก พี่จามึงว่าเฮียอะไรเนี่ยแอดมันฟรีทำไมไม่เอาแอดจล่ะับีับีเอาเอาวะเฮ้ยโหโอเคไอสารแล้วดูเลือดป้อมมันดีไอ้เนี้ยมึงหรือกูไปเอาคืนไอสารยี่สิบวิมึงรอกูก่อน กูได้ไฟแล้วไอ้เนี้ยกูได้ไฟ จะให้ทำยังไงรักษาป้อมกูก่อนไอ้เหี้ยมันจะแตกไอ้สัตว์เดี๋ยวเลือดป้อมเราเต็มนะไอ้มันเต็มมัน โอ้โหดูมึงดูมันตีดิมดูมันตีป้อมเราโหโหเห็นป่ะมันได้เฟิร์สบัะป้อมอะคือไรอ่ะตั้งนานแล้วตรงกลางไงเออเหรอเออว่ะอ้าวเออเออลืมลืมไม่ได้ดูฟิตแม่งวางอยู่ไอ้เหี้ยในแบบไม่ได้ไปดูเขินเดี๋ยวนี้ตีแป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่ต้องไปตีหรอกอีหานั่นอะ เค้กคัพเค้กคัพเค้กด่าบอดกูช่วยตีไง ทำไมน่ารักมากทำไมปลาวงมันเล็กจังก็แรงพอจะฆ่าของนั้นเยตดมาแล้วจ้าบิมซ่าบิมไม่ต้องเรียก ดาเบนไม่มี เข้าใจปะฆ่ก่อน เฮ้ยเออตายแล้ว เดือดตายทีมันเป็นตาย ไป เพนเพนไปเลย ไปเอามันเอามันเอามันเด้อเยี่ยมจริงๆจะดีเหรอตัวนั้น แกตีไก่อ่ะแกก็พยายามหลบๆเอาเขาอะตัวตีไก่ เออก็เดี๋ยวแต่เรื่องมันก็แค่ครึ่งป้อมครึ่งหลอดเนี่ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะ อย่าทำอะไรเอ็นีเรานะอย่าตีไก่เลยตีตีอ่โอ้โหยมึงโดนสับคาฟ้าเคยพูดกลายเป็นตีไก่เฉยกูจะไปกันอะไรได้ว่าเอาาพูดตัวเดียว พี่ดิวโยนเกมแล้วพี่ดิวไปยืนตรงกลางบื้อแล้วก็หลุดออกไป รีพอร์ตผู้พี่นิวนั่นแหละ